หลังจากที่เราได้ทราบเบื้องต้นกันแล้วนะครับ ว่าทำไมต้องสร้างพื้นที่ร่วมกันตั้งแต่สมัยยุคแรก ต่อไปนี้เรามาดูนะครับว่าก่อนจะเข้าสู่ co-working space ในปัจจุบันนั้นต้องมีอะไรบ้าง เราไปดูกันนะครับ ในที่อเมริกาก่อนนะครับ ช่วงแรกนี่จริงๆต้องขอบคุณตัว subprime depression เลยในตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2011นะครับหรือที่เขาเรียกอะไรนะ ยเรียกอะไรไอแฮมเบอร์เกอร์คริสที่ภาษาไทยเรียกนะครับในประเทศไทยแต่ว่าจริงๆมันคือตัวซับพรามดิเพรสชันตั้งแต่ช่วงปี 2008 ถึง 2011 ช่วงนี้เนี่ยคือตลาดอสังหาในในอเมริกาพัง เละหมดนะครับหลายๆคนที่มีมี Space มีที่ลงทุนซื้อที่ซื้ออะไรไว้เนี่ยเช่าไม่ออกหรือไม่มีไม่มีคนเช่า ไม่มีคนอยากจะเข้ามาใช้เลยเกิด สเปซว่างเต็มที่ไปหมดเลย ทุกคนก็เออเราจะใช้ให้เช่าให้ใครไม่มีคนมาซื้อ ไม่มีคนเขามาลงทุนไม่มีคนอะไรนี้ เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสเปซว่างเยอะพอ Space ว่างเยอะเนี่ยเอ่ออย่าง co-working space entrepreneur หรือคนที่อยากจะสร้าง co-working space ในช่วงนั้นๆเนี่ยผู้กล้าในช่วงนั้นเขาก็เดินออกไปมีมีอำนาจในการต่อรองที่สูงขึ้นเยอะปกติ Space สมมติว่า 1,000 ตารางเมตรเขาจะอาจจะชาร์จเดือนนึง สมมติสมมติว่า1,000 ตารางเมตรเดือนหนึ่งสมมติชาร์จ5 0 0 0 0 0 บาทง่ายๆนะครับ ก็ท่าน แต่ว่าตอนนี้ทุกเดือนเขาไม่มีรายได้กลับเข้ามา เขาแล้วเขาก็จะไม่ได้เห็น เขาไม่ได้มองเลยว่ามันจะมีรายได้กลับเข้ามาในอีก 1 ปีหรืออีก5 ปีอีก 3 ปี เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มากกว่า 0 บาทคือสิ่งที่ตอบ ที่โอเคสำหรับเขาแหละก็เลยเกิดการ มันเลย shift in power ขึ้นนะครับ คนที่มันอยากจะสร้าง co-working space หรือจะเอาหรือไปเช่าสถานที่ที่ใหญ่ ๆหรือใหม่ๆ หรือสถานที่ดี ๆ เนี่ย เขาสามารถไปเช่าได้ในราคาถูก เพราะว่าแลนด์ลอร์ดหรือคนที่เป็นเจ้าของสถานที่ เขาก็แบบ โอเคเงินนิดหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเลย หรือกลายเป็นว่าเขาไม่สนใจแล้วว่าคุณจะเอาสถานที่ไปทำอะไรฉันแค่อยากให้คุณเอาสถานที่ไปทำอะไรสักอย่างก็พอแล้วก็จ่ายตังค์ฉัน มันก็เลยเกิดขึ้นความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเทรนด์แบบนี้เกิดขึ้น พอมีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นโอกาส t u n ของเป็นโอกาสที่ดีเลยของคนที่เราจะสร้างโคเวอร์กิ้งสเปซว่าเช่าพื้นที่ให้มันถูก ลองมาดัดแปลงเป็นสิ่งใหม่ๆ แล้วก็ตอบนำเสนอหรือไปขายให้กับกลุ่มคนที่ที่มี mindset แบบใหม่ ในการใช้สถานที่ที่อยากได้สถานที่แบบนี้ พอเริ่มมีหลายๆเจ้าที่ทำทำธุรกิจหรือมาลองลองทสไอเดียแบบอย่างนี้มากขึ้นเนี่ย co-working space เริ่มเกิดขึ้นปุ๊บ มันกลายเป็นมันกลายเป็นเอฟเฟกที่ไม่มีคนคาดคิดมาก่อนว่าดีแมนมันจะเยอะขนาดนี้นะครับมันเริ่มหลายๆ co-working space ที่เปิดขึ้นมาเริ่มมีแถวเริ่มมีคิวในการเข้าเพราะว่า space ไม่สามารถรับไหว เปิดขึ้นมามี 50 ที่แต่ว่ามีคนเขาจะจองอยากจะเป็นคิวรออยู่เป็น 100 100 กว่าก็มี เพราะว่ามันมันมันเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งอยู่ดีๆเรานำสิ่งใหม่ซึ่งตอบโจทย์กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของของพฤติกรรมของของลูกค้าได้เนี่ย แล้วดีแมนมันก็เลยมันก็เลยทะลักเข้ามาเต็มที่เลย พอเห็นดีแมน อย่างนี้ปุ๊บเหมือนพอดีแมนมากกว่าสปาถก็เกิดการช็อตเทจเกิดขึ้นนะครับอพอช็อตเทจเกิดขึ้นเป็นตัวเริ่ม drive ทำให้คนเขาคิดว่าเฮ้ยธุรกิจ co-working space เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ฮอบบี้ไม่ใช่แค่ไอเดียแปลก ๆ ที่มันไม่สามารถ ไม่ไม่เวิร์กมันมันอาจจะสามารถทำให้มันเวิร์กได้นะครับอันนี้ช่วงแรกๆระหว่างปี 2006 ถึง 2009 นะครับก็ มีจะสังเกตเห็นได้ว่า Space Co-working Space ในช่วงแรกๆจะ จะค่อนข้างใน primitive คืออาจจะไม่ได้มีการตกแต่งที่หรูหราหรือเต็มที่มากเท่ากับในตอนนี้ แต่ว่าตั้งแต่ช่วงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้น แต่ถ้าจะให้ดูจริงๆ คือในช่วงปี 2006 2006-2007นะครับ ที่เขาสร้าง Hut Factory หรือสร้าง Citizen Space ขึ้นมาเนี่ย คือคือไอเดียคือไปเช่าโกดังเก่าๆหรือโฮสเทลเก่าๆซึ่งซึ่งเราเเราอยู่ข้างบนอยู่แล้วหรือเป็นทาวน์เฮาส์ซึ่งข้างบนเป็นที่พักของเราอยู่แล้ว เราก็แค่เปิดข้างล่างให้แชร์ให้หลายๆคนเข้ามาแชร์แบ่งแบ่งค่าเช่ากัน อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ในช่วงที่เกิดขึ้นของมันแรกๆนะครับจริงหลังจากช่วง Hat Factory กับ Citizen Space เปิดเนี่ยมันเกิด เปิดที่นดี้ฮอลล์เกิดขึ้น อันนี้รู้สึกอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วก็เป็นการเปิดคเวอร์กิ้งสเปซแบบใหม่ คือเขาระดมทุนจากคนที่สนใจคอนเซปต์แบบนี้ประมาณ 30-40 เจ้า 30-40 คนก่อน ก่อนที่จะเปิดสเปซจริง คือมีคนเข้ามาเอาเงินมาลงละยน์อัพลงก่อนเลยว่าจะใช้ตรงนี้แน่นอน 30-40 บริษัท เขาค่อยจะเปิดก็จะสังเกตเห็นได้เห็นได้ว่าในนดี้ฮอลล์เนี่ยเขาสามารถลงทุนกับ ความใหญ่ของ Space ได้มากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ตกแต่งหรืออะไรแบบนี้ก็เขาก็สามารถทำให้มันดูสวยขึ้นได้ ในปี 2009 ก็จะเป็นช่วงแรก ๆที่เกิด co-working space ในที่อื่น นอกเหนือจากอเมริกาเจ้าแรกๆ เลยที่ที่มีคนรู้จักกันชื่อว่า Beta House ที่อยู่ที่เบอร์ลินในปี 2009 ก็ถ้าเทียบระหว่าง 2009 2006 ก็จะเริ่มเห็นว่ามาตรฐานหรือว่าวิธีการรันหรืออะไรยังไงมันเริ่ม establish ขึ้นเริ่มมีระบบมากขึ้น การจัดวางโต๊ะการทำงานการอะไรยังไง ระบบมันเริ่มแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีมาตรฐานในการทำโคเว r k i กิ้งมากขึ้น จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ อยากให้บริษัทหรือการเป็นฟรีแลนซ์ได้มีพื้นที่การทำงานร่วมกัน แชร์ไอเดีย จนทำให้มีการขยายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน